กสทช อนุมัติ iPhone 12 iPhone 12 Pro สำหรับประเทศไทยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะมาสรุปรายละเอียดให้ได้ฟังกันนะครับผมเ วัสดีครับ ผมต้อมไอมดนะครับผมมาอัปเดตข่าวให้ได้ฟังกันสำหรับใครที่กำลังรอ iPhone 12 อยู่นะครับ 22 ตุลาคมปี 2020 นะครับผมมีความเคลื่อนไหวจากทางฝั่งของเว็บไซต์ กสทช ที่มีการเปิดข้อมูล อนุมัติ iPhone 12 และ iPhone 12 Pro สำหรับประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับ iPhone 12 นะครับอย่างที่เราทราบกันไปแล้วว่า มีทั้งหมดอยู่ 4 โมเดลด้วยกันนะครับนั่นคือ iPhone 12 mini รุ่นเล็กสุดนะครับหน้าจอ 5.4 นิ้ว iPhone 12 หน้าจอ 6.1 นิ้ว แล้วก็ iPhone 12 Pro ขนาดหน้าจอ 6.1 นิ้วครับผม และสุดท้ายก็คือ iPhone 12 Pro Max หน้าจอ 6.7 นิ้วนะครับโมเดลที่จะจำหน่ายในประเทศไทยนะครับมาดูในฝั่งของ iPhone 12 Pro กับ iPhone 12 Pro Max ก่อนนะครับรุ่นที่จะจำหน่ายในประเทศไทยนะครับจะเป็นโมเดล A2407 สำหรับ iPhone 12 Pro ครับส่วน iPhone 12 Pro Max จะใช้โมเดล A2411 ครับผม มาในฝั่งของ iPhone 12 และ iPhone 12 mini นะครับ iPhone 12 นั้นจะใช้โมเดล A2403 ส่วน iPhone 12 mini จะใช้โมเดล A2399 นะครับ มีทั้งหมด 4 รุ่น 4 โมเดล ซึ่ง วันนี้นะครับที่ทางกสทชอัปเดตอยู่บนเว็บไซต์นะฮะจะเป็นโมเดล A2407 นั่นหมายถึง iPhone 12 Pro ครับและอีกหนึ่งโมเดลคือ A2403 นั่นก็คือ iPhone 12 นั่นเองครับสาเหตุที่มีเพียงเฉพาะ 2 โมเดลนี้ก็เพราะว่า Apple นั้นแบ่งการเปิดขาย iPhone 12 ออกเป็น 2 รอบนะครับ รอบแรกนะครับจะเป็น 2 โมเดลคือ iPhone 12 และ iPhone 12 Pro ที่มีขนาดหน้าจอ 6.1 นิ้วนะครับ ซึ่งเปิดให้พรีออเดอร์ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคมเป็นต้นมา และจะถูกวางขายที่หน้าร้านในวันที่ 23 ตุลาคม นั่นก็คือวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับ อันนี้เฉพาะในกลุ่มของประเทศแรกนะ ประเทศไทยยังไม่มีนะครับผม ส่วนอีก 2 โมเดลครับคือ iPhone 12 mini ตัวเล็กสุด และ iPhone 12 Pro Max ตัวใหญ่สุดนั้น ยังไม่ได้มีการอนุมัติเนื่องจากยังไม่ได้มีการวางขายนะครับทาง Apple จะเปิดให้พรีออเดอร์วันแรกในวันที่ 6 พฤศจิกายนนะครับและจะวางขายที่หน้าร้านในวันที่ 13 พฤศจิกายนเป็นต้นไปนะครับผมข้อมูลที่เราได้ทราบวันนี้ก็หมายถึงว่าอโอกาสที่ iPhone 12 กับ iPhone 12 Pro จะเข้ามาเปิดขายในประเทศไทยนั้นก็เริ่มเห็นแล้วนะครับว่าน่าจะมีกำหนดอะไรที่เราจะได้เห็นเร็วๆนี้นะครับออย่างเช่น เรื่อง